อย่าวู่วาม อย่าหัวร้อน อย่าลงหัวเนี่ยแหละครับ ข้อสำคัญนะฮะในการเล่นนะ โอเคครับผม ก็กราบสวัสดีเพื่อนๆ และท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับ วันนี้เรามาอยู่กันที่ SA b a c a r a นะครับ หรือว่า Sexy b a c a r a นั่นเองนะ งบวันนี้จัดมาที่ 2,000 บาทนะครับก่อนอื่นเลยฝากกดไลค์กดแชร์ กดซับสไครต์แล้วก็ติดตามก่อนนะเพื่อนๆโอ้โหโต๊ะนี้ครับ โต๊ะ3นะ น้ำเงินโคตรเยอะ สวนครับ แบบนี้ เจอแบบนี้ต้องสวนฮะ ขอเล่นแบบสกิดสกิดไปก่อนนะ 500 นะครับ ไม่มีสีอื่นเลยนอกจากน้ำเงินเหรอวะ แดงโคตรน้อยหัวหน้าเก้าเออ เอา 5มาโอ้ยเย็ดเค่สามแต้ม 5แต้ม มีแต้มได้ไหม เจ็ดแต้มสวยงามครับ จังหวะเปลี่ยนสีด้วยเพื่อนเพื่อน จังหวะเปลี่ยนสีฮะ ย้ำ แบบนี้ต้องย้ำเอากำไรไปเล่นดีกว่า อ่ะ 450 พอนะครับเสียวเสียวเห็นลายแล้วเสียว น้ำเงินโคตรเยอะเลยนะครับ ทุกคน ก็ถ้าใครอยากมาที่เดียวกับผมนะครับบางคาร่าเว็บตรงนะไปที่โพสต์ปักหมุดโพสต์แรกเท่านั้นนะครับ ทั้งหาแอดมินรับโปร รับได้เลยทันทีนะเพื่อนๆมาครับ ดูตาที่ 2 ครับ หงายมาฝรั่งคู่ฝรั่งก้ามาแปดมา โอ้โหสองแต้ม เย็ดเคฝรั่งไป อุ้ยห้าแต้ม โอ้โห โดนเฉือนว่าเพื่อน ดีนะเอากำไรมาเล่นนะฮะรอบนี้ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่วะแต่ลายน้ำเงินมันเยอะไปอะถ้าถ้าความรู้สึกผมนะ ลายน้ำเงินมันเยอะเกินไป ผมขอเล่น 1K สีแดงแล้วกัน เสมอติดไว้ 100 ครับ เสมอไม่ได้ออกมา เกือบ 20 ตาได้ ยัดเสมอไว้ร้อยหนึ่งนะ โอเคหนมาปอกแปดปอกเก้าโอ้โหหงายแปดหงายแปดมันเท่าไหร่วะห้าแต้มปอกแปดไปปอกแปดสวยงามครับ พี่น้องครับ สวยงามครับ มันจังหวะเปลี่ยนลายไว้เพื่อน จังหวะเปลี่ยนแดงหรือเปล่าไม่รู้ เอากำไรเล่นเหมือนเดิมครับ แบบนี้แปดร้อยห้าสิบเด้อเสมอไม่เล่นนะครับรอบนี้ เล่นแบบวัดใจไปเลยทีเดียว น้ำเงินมันเล่นเยอะมันออกเยอะไปแล้วอะ่ะ มันต้องสลับมาอยู่แดงเล่นแดงยาวๆเลยดีกว่า วันนี้ชอบแดงนะ ใครมีเทคนิคการเดินเกมนะครับสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะ ผมตอบทุกคอมเมนต์นะครับพูดคุยกันได้นะเพื่อนๆหกแป้มเจ็ดเอาหกชนโอ้โหน่าเสียดายสัตว์เมื่อกี้เล่นเสมอไว้ไม่ได้ติดไว้รอบเนี้ยโอ้โหแล้วแม่งมองตาเนี่ยเพื่อนๆอุ้ยเสียดายเสียดายจริงๆ งเหมือนเดิม เล่นเท่าเดิมซ้ำไป ติดเสมอไว้อีกดีป่าวะติดไว้ก็ไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่เผื่อไว้ครับ เผื่อว่ามันจะมานะ สีเขียวก็ได้ สีแดงก็ได้นะหมวย ขอจำแจมเด้อห้าแต้มป๊อกแปดโอ้โห สุดจริง ุดจริง แดงเริ่มมาแล้ว แดงเริ่มมาแล้วน้ำเงินมันออกเยอะเกินไปครับ ถ้าลายเป็นอย่างนี้ผมไม่ค่อยชอบนะครับ ถ้าเกิดสมมุติว่าไอตัวน้ำเงินมันเป็นแดงแล้วแดงเป็นน้ำเงินอ่ะผมก็จะอยู่น้ำเงินนะ เราก็ยืนหยัดที่จะอยู่แดงไป กำไรพันห้าแล้วครับอ่ะค่อยๆเล่นนะ พอกำไรแล้วค่อยๆไปครับ อย่าวู่วามอย่าหัวร้อน อย่าลงหัวเนี่ยแหละครับข้อสำคัญนะฮะในการเล่นนะ โอ้โหป๊อกแปดเย็ดเท่ ดีนะครับที่เรายั้งมือไว้ทันนะ ไม่ได้เล่นแบบอัพเบ็ดอัพ อะไรเวอร์วังนะครับ จะปิงปองหรือเปล่าวะ แต่ลายแม่งแดงว่ะลองอัพดิกำไรไปครับ 1K ลุย โอเคนะ วันนี้ทรงตัวครับอาการทรงๆ ไม่ได้ดีจัดนะฮะ ใครมีเทคนิคดี ๆ นะครับ ใครมีวิธีการเดินเกมนะครับสำหรับ SA นะครับ คอมเมนต์ ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะ เพื่อน ๆ บอกกันบ้างนะครับ ใครมีทีเด็ดนะ เดี๋ยวจะลองเอาไปทำตามดูบ้างนะครับ ก้าวมาแล้ว โอ้โห น้ำเงินปอกเก้าครับ โอ้โห เราหน้าสวยกว่าตั้งเยอะนะ ของแม่งหน้าห้าแม่งจั่วสี่เย็ดแค่ไปไม่ถูกเลยว่ะ แม่งยังเกาะน้ำเงินอยู่เลยอะน้ำเงินมันเยอะเกินไปไหมอะยัดไปพันหนึ่งครับอัพอออินเลยมันก็ยังไงอยู่นะ อออินไม่ไหวว่าเพื่อนนี่ขยันล้ำด้วยนะฮะ ใครมีค่ายไหนบาคาร่าค่ายไหนแนะนำก็คอมเมนต์มาได้นะเดี๋ยวจะลองเอาไปเล่นดูแล้วมารีวิวให้ดูกันนะครับ คอมเมนต์ได้นะบล็อกแปลกแล้วอีกพวน่าเบื่อเลยว่ะ ำไมน้ำเงินมันป๊อกบ่อยอย่างวะ ไม่ป๊อกก็ เปิดหลังมา8กับ 9ทั้งนั้นเลย เกิดปุยมุ้ยใครอยู่น้ำเงินนี่คือแม่งรวยตายหาแล้วนะเนี่ยแม่งออกแต่แดง เอ้ยน้ำเงินน่ะแดงไม่ออกเลยอะหห้้้าารอยสิบพอ เหลือไว้นิดนึงแล้วกัน 2,000 ครับ ตอนแรกกำไรได้ดีใจแค่แป๊บเดียวเอง หล่นแล้วครับ ท่านผู้ชม เจ็ดมาครับโอ้โหสูนอีกแล้ว โอ้โหสีแดงแม่งอันตรายสัตว์ป๊อกแปดครับ แล้วกูไม่เอาอินไงเรื่องของเรื่องถ้าออกไปก็จบนะครับเท่าทุนแล้วนะ ทุกครั้งที่แม่งกลับมาแดงเนี่ยแล้วแม่งกลับไปน้ำเงินตลอดเดี๋ยวผม ขอหยอดน้ำเงินนะรอบนี้อ่ะหกร้อยครับ ขอยอดน้ำเงินดูดิ เพราะว่าเท่าที่ดูมาเนี่ยแม่งแดงไม่เคย2รอบอะแม่งกลับไปน้ำเงินตลอดเลย รอบนี้ขอกลับไปน้ำเงินดูบ้างนะ ไม่ยืนหยัดที่แดงแล้วนะ เปลี่ยนกันบ้าง เดี๋ยวพอกูเปลี่ยนเดี๋ยวมึงออกแดงนะไอคลิปหายโชคครับอ่าขอยาน้ำเงินจั่วได้สวยงามครับสามแต้มสามแต้ม ฝรั่งไปดิ โอ้โห พอกูย้ายปุ๊บโดนปั๊บ สุดๆ บอกเลยว่าสุดๆ เหลือ 500 เหมือนเดิมครับ ตาละ 500 นะ ทุนเหลือพันเดียวครับเพื่อนๆย้ำน้ำเงิน ดูดิ มันจะ มันจะยิงยาวหรือเปล่านะ แดงไม่รู้เหมือนกัน โอเคนะครับ ใครอยากมาที่เดียวกับผมนะครับ บาคาร่าวอลเล็ตนะครับ ไปที่โพสปักหมุดโพสแรกเท่านั้นนะครับถ้าหายแอดมินรับโปรับได้เลยทันทีนะเพื่อนๆโพสแรกเท่านั้นนะโพสอื่นอย่าไปหลงคาลมมันนะ มันอาจจะหลอกลวงได้นะครับ ไปโพสแรกเท่านั้นนะครับน้ำเงินห้าหกบล็อกแปดครับเออคุณนึกว่าจะจั่วป็อกเก้าขี่หลังเย็ดเป็ดน้ำเงินน้ำเงินยาวๆดีกว่าไหนๆก็มาน้ำเงินแล้วอัดน้ำเงินเลย 1,000เก็บไว้ 500 ครับรออะไรฮะขอให้เป็นน้ำเงินนะ ปกติลายแบบเนี้ย มันไม่เพื่อนๆ น้ำเงินโคตรเยอะน่าจะมีแดงผสมมากเสมอมันยังไม่มีเลยครับ เสมอมีไปทั้งหมด3รอบ สีแดง 15 สีน้ำเงินโอ้โห27 ครึ่งครึ่งเลยนะเนี่ยมันออกไปได้ไงวะ เอาละครับ เอาละครับ อ้าวหนึ่งแต้ม มึงอย่าบอดนะหกแต้ม มึงอย่าเกินนะหกโอ้โหเสมอ โอ้โหขนาดหกแต้มยังเสมอคิดดูหกแต้มเสมอ มันจะเปลี่ยนแดนปะวะ ไปแดงแล้วกันพันหนึ่งเลย พันหนึ่งเลยนะครับ อัพหมดเลยดีไหมเหลือไว้ 500 แล้วกัน ไว้แก้มือ เดี๋ยวถ้าออกแดงรอบนี้นะคะรอบต่อไปผมออกเงินหมดเลยนะ 5 นะ5นะ เอา 5 แต้ม 2 แต้มบอดไปเออสีแต้ม มึงมีแต้มหน่อยนะ โอ้โห โดนขยิงแดงแย่ว้าโตเนี่ย เอาอินแดงนั่นแหละมากเดินเกมไม่เป็นด้วยโมซัวมากมากมา ทุกอย่างขึ้นอยู่กับตานี้ครับ ถ้าได้ไปต่อก็คือต้องได้แดงครับ แต่ถ้าไม่ได้ไปต่อก็คือน้ำเงินนะฮะ ผมบอกเลยว่าใครอยู่น้ำเงินตั้งแต่แรกของโต๊ะนี้นะครับ รวยเละ แล้วต้องไม่เปลี่ยนสีด้วยนะ บอกเลยว่ารวยเละ แล้วดูดิ เงินโคตรเยอะ ปักโอ้โหก้าปักแปดเย็ดแปดเรียบร้อยฮะท่านผู้ชม เรียบร้อยครับของจริง โอเคนะครับสำหรับวันนี้งบ 2,000นะครับ ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับ ขอเพียงเท่านี้นะฮะไปต่อไม่ได้จริงๆครับ เพราะว่าทุนหมดแล้วนะฮะใครอยากมาที่เดียวกับผม อยากได้โปรลับ ไปที่โพสต์ปักหมุดโพสต์แรกเท่านั้นนะครับ ถ้าหาแอดมินรับโปรรับเลยทันที ส่วนใครอยากให้ผมเล่นค่ายไหนนะครับคอมเมนต์มาได้เลยใครมีเทคนิคดีๆแนะนำผมหน่อยเถอะ ถือว่าขอร้องนะฮะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อสวัสดีครับ